เห็นใสผิวใบเมื่อต้องลมชี้ชวนให้เจ้าชมรอดรักพันรนานานใจย้อยห้อยระยะอารมณ์เย็นเหมือนหนึ่งเป็นวิมานเมืองฟ้าลมโชยมวนมวนดอกไม้นานา กว่านวลแก้มน้อง อย่าต้อง้องห่วงห้ามพี่เฉยเพียงนิด ใหญ่น้องปิดห้ามปราม พราะความเสน่หาตายฟ้าดินเถิดพี่ขาดวงตา ฟ้าดินนั้นควรจะอิจฉา ท่านหาความรักไม่ได้คำช่างว่า จากใจเปรียบปานร่มใส ใหญ่และยงยืนแม้มวยดินสิ้นโลกใสยกกลอนรักอาจทนกลายเป็นอื่น รักเดียวแนวแน่ เดียวแปรคมจีสาบานต่อหน้ารักอย่าเป็นอื่น ยอมมีอื่นนั้นชื่นปรางได้น้นร่มใสสองดวงใจขอสวัสดิ์ให้ ស័យជារំរឿនឈឿនសុខសមើ